และนี่คือเมนูสำหรับวันนี้ครับ อันนี้อะไรเอ่ย โอ้โห น้ำลายไหล วันนี้เรามีแงแดงแดงแดง เคยเห็นไหมครับ แกงฮังเลเนี่ยอยากกินมานานมาก อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะแกงฮังเล หากินยากมากนะครับเนี่ยต้องมีแกงฮังเลกับอะไรหวานจำไม่ได้แล้วไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มผักลวก ตึงตึงตึงตึงโอ้โห มาแบบกระจุมกระจิมมากเลยอ่ะ แต่ให้คะแนน ให้คะแนนภาชนะนะ เพราะมีไส้อั่วอยู่ข้างล่าง แล้วก็มีน้ำพริกใส่ถุงมา น้ำพริกหนุ่มใส่ถุงมา แล้วก็มีผักต้มโอเค อ้าว ได้มาแค่สองชิ้นหรอ สั่งไปกี่ชิ้นวะ สั่งไปกี่เมนูวะ สั่งไปแค่นี้เองหรอ ไม่ได้สั่งข้าวซอยเนื้อหรอว่าตาย ก็จะแบบงงไปหมดอะเพราะว่าอันนั้นก็อยากจะกินอันนี้ก็อยากจะกิน แต่พอตอนที่กดสั่งเนี่ยเราก็จำไม่ได้ว่าเราแคนเซิลตัวไหนไปอะไรไป เพราะฉะนั้นใครที่มือใหม่ มือใหม่หัดสั่ง Delivery นะครับ มือใหม่หัดสั่ง Delivery ทั้งหลายเนี่ย ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะมันก็จะมีแบบนี้แหละ มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โอ้หอม โอ้ยหอมผัดซีอิ๊ว ุงข้างนอกนี่ซอสจริงอันี้ทำอย่างดีนะ อันนี้ใช้รัดกล่องอาหารทำมาอย่างดีนะ แต่ว่าถุงเนี่ยไม่ยอมอะไรนั่นมาเลย แทนที่จะแบบพันอย่างนี้มา นะใช่ไหมแทนที่จะพันอย่างนี้มา อย่างน้อยก็ยังเออแบบเนี่ย บอกว่าไม่ต้องเอาช่องช้อนอะไรมาเอามาหมดเลยอะอะไรอะไรอีกั้งเยอะแยะอันนี้คือ ข้าวผัดกะปิปลาทูชะอม เมนูข้าวผัดกะปิปลาทูชะอม โอ้โห อลังการครับพี่น้องไม่ธรรมดารสชาติยังไงยังนิวูะยังไม่ได้ชิมเราก็จะพยายามสั่งเพื่อที่จะได้ เรียนรู้ว่าแต่ละร้านแต่ละร้านเนี่ย อาหารเขาเป็นยังไงส่วนเมนูนี้คืออันไร นี่ก็ไส้อัว มีความรู้สึกอยากกินไส้อัวมากอ่ะ รู้เป็นอะไร หลายวันแล้วอยากกินไส้อัวมาก ในในที่สุดมันก็ได้สั่งสั่งได้ สั่งสองร้านเลยอยากกินไส้อัว อยากรู้ว่า สั่งไส้อัวกินที่กรุงเทพเนี่ย แล้วมันรสชาติมันจะล้ำสักมอกใด มันจะลำเหมือนกับไส้อัวบันเฮาก่อน